องค์ประกอบของธุรกิจการบิน อุตสาหกรรมการบิน จะมีหน่วยงานขับเคลื่อน และทำให้เกิดการบริการและรายได้คือธุรกิจการบิน ซึ่งจะมีองค์ประกอบหลักๆ พูดง่ายๆ เราใช้คำย่อว่า 5A ได้แก่ A ที่ 1 ก็คือแอร์ไลน์หรือสายการบิน คือหน่วยงานที่ให้บริการขนส่งทางอากาศสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางและการขนส่งสินค้า โดยมีใบรับรองการดำเนินงานจากหน่วยงานกำกับดูแล โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่สายการบินระดับพรีเมียมหรือสายการบินฟูลเซอร์วิส ซึ่งจะเป็นสายการบินที่ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ สายการบินที่ 2 ก็คือสายการบินต้นทุนต่ำ ที่เราได้ยินได้ฟังก็คือโลคอสแอร์ไลน์ซึ่งปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้น และมีบทบาทสำคัญในการขนส่งผู้โดยสารในภูมิภาค ทั้งในวิภาคเอเชีย และภูมิภาคอาเซียน ส่วนการเดินทางโดยสายการบินแบบที่ 3 ก็คือสายการบินในภูมิภาค ซึ่งเป็นการให้บริการการเดินทางทางอากาศในระยะเวลาสั้นๆ ในระยะทางที่ไม่ไกล และการเดินทางที่ใช้การเดินทางทางอากาศแบบที่ 4 คือ สายการบินเช่าเหมาลำ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ให้บริการทั่วๆไป และให้บริการตามความต้องการของผู้ใช้บริการสำหรับ A ที่ 2 ก็คือแอร์พอร์ตหรือท่าอากาศยาน หรือสนามบิน คือสถานที่สำหรับจอดอากาศยาน เพื่อขนส่งผู้โดยสาร ขนส่งสินค้า ซ่อมแซมบำรุงรักษาและแวะพักโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ก็คือ ท่าอากาศยาน พาณิชย์ และท่าอากาศยานทหารสำหรับ A ที่ 3 Aircraft Aircraft ก็คือเครื่องบิน ซึ่งเป็นพาหนะสำคัญที่จะใช้ สำหรับการเดินทางที่สามารถบินไปได้ในอากาศซึ่งมีหลายรูปแบบซึ่งใช้ในการขนส่งทั้งของพลเรือนและของทหารสำหรับ A ที่4 Air Navigation Services คือการบริการเดินทางซึ่งจะดำเนินการด้านบริหารจราจรทางอากาศ การบริหารจัดการเทคโนโลยี บริการเดินอากาศ และบริการข่าวสารการบิน วิธีปฏิบัติและแผนภูมิการบิน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ และ A สุดท้ายก็คือ A ที่5 Aviation Authority ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลควบคุมส่งเสริม และพัฒนากิจการการบินพลเรือน ทั้งในด้านนิรภัยการบิน การรักษาความปลอดภัยด้านการบิน การอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศ เป็นต้น ในระดับสากลหน่วยงานองค์กรที่กำกับดูแลด้านนี้ก็คือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆ ก็คือ ICAO หรือ ICAO นั่นเองสำหรับประเทศไทยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินก็คือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือชื่อย่อว่า CAAT